คลิกคำว่าสมัครสมาชิก เสร็จแล้วให้ท่านกรอกเบอร์มือถือ แล้วรอรับรหัส OTP ผ่านทาง SMS ข้อความ พอกรอก OTP เสร็จแล้ว ต่อไปให้ตั้งรหัสพิน4หลัก เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง พอมาถึงหน้านี้ให้ท่านกรอกชื่อ นามสกุลและเลขบัญชี ให้ตรงกับข้อมูลของท่าน ต่อไปพอถึงหน้านี้ให้ท่านเลือกรับ หรือไม่รับโปรโมชั่น กับทางลูก้า369 พอเลือกเสร็จแล้วให้ท่านติ๊กถูกว่าฉันยอมรับ เสร็จแล้วกดถัดไป เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเข้าไปเล่นหน้าเว็บไซต์ของเราได้แล้วครับ